สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนบริตาค่ะวันนี้เรามาชวนจะมาทำขนมอะไรคะขนมขนมกล้วยจ้าขนมจากค่ะแต่วันนี้เราใช้ทางมะพร้าวนะคะ เพราะว่าฝนตกไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ทางมะพร้าวแทนก่อนจะไปดูขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปรับชมเลยค่ะ Bye. Thank you. carro. แสดงว่าหิวจัดไม่ให้กินด้วย แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำลงไป อย่าให้มันเหลวเกินนะคะ con quelle monachine